หนักกว่าสงครามโลกครั้งที่สองนะ ครับผมว่านะครั้งที่สองเราก็เกิดไม่ทันนะผมเกิดพอดีสงครามสงครามมันจบนะสงครามสงครามจบ พอดีผมเกิดนะัะสองสี่แปดแปดไม่ใช่ว่ามันหยุดพ่อลุงนะไม่ใช่อย่าไปคิดว่ามันหยุดพ่อลุงนะพ่อลุงเกิด มาอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่เอานะ หนูอยู่เนเธอร์แลนด์โอเค รับแซบครับ thank you very big ครับเนเธอร์แลนด์บอกหลายครั้งประเทศที่น่าอยู่มากนะครับ คุกตารางเขาไม่มีจนนะครับ เอาคุกตารางไปทำอะไรต่อนะได้คุกตารางแล้วไว้ เอาไว้สาพวกเสพติดไงเอาติดต่อเราหน่อย สองมือเปล่าจะไปช่วย ชาวยุโรปกันนะครับ ไปตั้งโรงพยาบาลที่นั่น ดีไหม โรงพยาบาลประเทศไทย เขาไม่รับกันก็ปล่อยเข้าไปแล้วไปตั้งโรงพยาบาลแถวๆนั้นเห็นไหมมาเลยเป็นหุ้นส่วนกันเลย ได้ขอพื้นที่เลยสบายสบาย ไม่ใช่จะผลิตมนุษย์ ให้รักษามนุษย์ต้องเอารูปแบบที่มันเป็นเพียวๆนี่นะครับไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดนี่ครับมันยากนะัก ประเทศนี้ ไม่เอาก็ให้ประเทศอื่นเข้าไปก็จบใช่ไหมครับโอเคนะ เอาละตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดอังไงภูเก็ต ชาวภูเก็ตทัตทิยาเลยทำมาหารับประทานเป็นไงบ้าง โหยภูเก็ตนั่นว่างไปเยอะทีเดียวครับเออชาวบ้าน สินค้าที่ขายขายให้ชาวบ้านอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ ไม่ได้ชาวขายให้กับชาวต่างประเทศก็ไม่เดือดร้อนนะครับ แต่ก็ยังว่านะเมื่อชาวต่างประเทศมาชาวบ้านก็ต้องมีงานทำก็แต่มามันมันถึงกันหมดอะไรพวกนี้นะค่อยๆ มีบุญก็อยู่กันได้กันนะ บุญไม่พอมันก็ร่อยร้อกันแหละ ลุงช่วยส่งคลื่นพลังงานบริสุทธิ์ผ่าน YouTube หน่อยครับ รอรับอยู่นะครับ เอออย่าเพิ่งหนีไปไหน วันนี้เอาอะไรเนี่ย เมื่อวานนี่เป็นเสียงใช่ไหมฮะ เดี๋ยวผมเลกัน เฮ้ย สี่ทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีเข้าไปแล้วโอ้ตายตายตายอ่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม เอาแสงนะวันนี้ เอาแสงนะ สุดท้ายนะ วันนี้นะ คุณเปิ้ลจิตอาสา และอาสาสมัครต่างกันอย่างไร อาสา สมัครคือกายฮะลงกายนะอาสาสมัครคือใช้กายนะครับ ทางฝั่งลุงเนี่ยก็บอกว่าต้องกายอาสานะครับ จิตอาสาเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องนะครับ จิตอาสาไม่น่าจะถูกต้อง เพราะจิตมันเป็นนามมาล้วนๆนะครับจิตมันเป็นนามมาล้วนๆอาสาช่วยเหลือเกื้อกูลนู่นนะอาสาสมัครทั้งปวงเนี่ย ใช่ไหมครับ ถ้าอยู่ถึงสองร้อยปีสัญญาว่าจะไปเยี่ยมเยือนค่ะ ถ้าทำไม่ได้ ถ้าทำไม่ได้